สวัสดีชาวไซทุกโก คุณทราบไหมว่าอะไรกระตุ้นความเครียดคุณ การรู้สิ่งกระตุ้นเป็นส่วนสำคัญมากในการต่อสู้กับความเครียด คนส่วนใหญ่ระบุสิ่งกระตุ้นของตัวเองไม่ได้ แล้วลงเอยด้วยการรับผลของความเครียด โดยไม่ทราบสาเหตุ และนี่คือ 8 สิ่งที่อาจกระตุ้นความเครียดคุณ 1. คุณมีปัญหาเรื่องเงิน คุณกังวลว่าจะหาเงินให้พอเพื่อรู้สึกมั่นคงทางการเงินไหม คุณไม่ได้เป็นคนเดียวนะ เพราะจากสถาบันความเครียดในอเมริกา เงินเป็นสาเหตุความเครียดอันดับสองในอเมริกา การหาเงินให้พอจะต้องมีการทำงานหนัก การจัดงบ ความรู้ และความรับผิดชอบทางการเงิน ตราบใดที่โลกหมุนรอบการเงิน วิธีหาและจัดการรายได้ อาจจะเครียดและกระทบการเป็นอยู่ของคุณ 2. คุณมีเพื่อนเป็นพิษเพื่อนคุณทำทุกอย่างให้ซับซ้อน และทิ้งคุณไว้ให้เครียดหนัก เพื่อนที่ดีควรช่วยเหลือสนับสนุนทุกช่วงยากของชีวิต เพื่อนเป็นพิษ อาจดูดพลังคุณ และทำให้คุณเจ็บ เขาอาจช่างวิจารณ์เห็นแก่ตัว และสร้างดราม่าชุดใหญ่ และความเครียดระยะยาวที่เขาเป็นเหตุ อาจส่งผลกับสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ของคุณ 3. คุณรับความเครียดของคนอื่นมา คุณสังเกตไหมว่าคุณรู้สึกแย่เมื่อคนรอบข้างเครียด อาจเป็นเพื่อนที่เครียดเรื่องสอบในวิชาที่คุณไม่ได้ลงเรียน แล้วคุณก็เลยเครียดไปด้วย ความเครียดติดต่อกันได้ และยิ่งจริงเมื่อคุณเป็นเอมพาธที่รับรู้ความรู้สึกผู้อื่นได้ง่าย ฉะนั้นสำคัญที่ต้องตระหนักถึงพลังงานที่คุณแวดล้อมตัวเองไว้ 4. คุณกำลังผ่านความเปลี่ยนแปลงใหญ่ คุณเครียดเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า เหตุการณ์หรือการเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างย้ายไปรัฐใหม่ รักษาระยะห่างทางสังคม หรือสูญเสียคนรักทำให้คนที่สงบที่สุด ปั่นป่วนได้ จากข้อมูลของดรสรินีพินเล่การเปลี่ยนแปลงใหญ่นำไปสู่ความขัดแย้งในตนเองได้ ซึ่งความคิดและการกระทำของคุณไม่สอดคล้อง การชะงักงันครั้งใหญ่นำมาซึ่งความไม่แน่นอน และมันเพิ่มความเครียด 5. คุณโตมาพร้อมบาดแผล การเลี้ยงดูมีผลกับคุณในปัจจุบันมากกว่าที่คุณคิด มันส่งผลกับตัวตนและทัศนคติที่คุณรับมือกับความเครียด เช่นวัยเด็กที่ลำบาก อาจทำให้คุณเป็น CPTSD โรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจที่ยืดเยื้ออาการของ CPTSD คือควบคุมอารมณ์และแรงกระตุ้นไม่ได้ การรับรู้ตัวตนบิดเบี้ยวไปและการบิดเบือนความหมายของชีวิต 6. คุณติดแอลกอฮอล์ คุณหันไปดื่มเมื่อคุณเครียดหรือเปล่า ขณะที่แอลกอฮอล์อาจช่วยคุณจัดการความเครียดได้ชั่วคราว มันทำให้เกิดอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลได้ในระยะยาว ทำให้การจัดการความเครียดยากขึ้นไปอีก อย่างที่ศูนย์บำบัดการเสพติดว่าไว้ ผลที่ตามมาจากการดื่มแอลกอฮอล์คือมีระดับน้ำตาลในเลือดลดลง และเพิ่มความวิตกกังวลสำหรับบางคน หากคุณพบว่าคุณยิ่งเครียดหนักหลังคืนที่ดื่มแล้ว คุณอาจต้องจำไว้ว่า คุณจะคิดก่อนถ้าจะออกไปทำเหมือนเดิมอีก 7. คุณมีความเชื่อลบๆในชีวิต ขณะที่มีตัวกระตุ้นความเครียดจากภายนอก มันก็มีภายในด้วย การมองโลกในแง่ร้าย และปล่อยวางไม่ได้ กระตุ้นการตอบสนองต่อความเครียด อาจเป็นเพราะการพูดลบๆ กับตัวเอง ยิ่งทำให้คุณมองโลกในแง่ลบ หรือการข่มความโกรธและผิดหวังไว้ ทำให้คุณยิ่งเครียดง่ายกับอารมณ์เหล่านั้น การปล่อยให้ร่างกายตื่นตระหนกอยู่ตลอด ส่งผลให้คุณเครียด และเหนื่อยล้า แต่คุณมีความเครียดสะสม อยู่ๆคุณก็ทำอะไรไม่ได้ โดยไม่รู้ตัวร่วงหน้าหรือเปล่า นี่อาจเกิดจากความเครียดในการสื่อสาร ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ๆ ที่ทำให้คุณเครียด แต่มันสะสมทีละเล็กทีละน้อย คุณอาจจัดการเรื่องเล็กๆ แต่ละเรื่องได้ แต่รู้สึกท่วมท้นเมื่อมันเริ่มเข้ามาเยอะ จนเกินไป การมีเวลาหยุดและพักฟื้นระหว่างทาง โดยเฉพาะสถานการณ์ที่คุณต้องพยายาม เป็นสิ่งจำเป็น ถ้าไม่มีเวลาพัก คุณอาจต้องรับผลเสียจากความเครียด คุณมีสัญญาเหล่านี้บ้างไหม และจะทำยังไงต่อไป บอกเราได้ในคอมเมนต์ด้านล่าง ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ กรุณากดไลค์ ติดตาม และแชร์ให้คนที่จะได้ประโยชน์ด้วยนะคะ แหล่งอ้างอิงและการศึกษาอยู่ในคำอธิบายด้านล่าง ขอบคุณที่ติดตาม พบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ